จากที่ได้กล่าวไปแล้วว่า การใช้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์ ผ่านผู้ให้บริการทุกๆเว็บไซต์ ภายใต้ชื่อโดเมนจะยังคงมีชื่อผู้ให้บริการอยู่ เช่นในกรณีศึกษาเว็บไซต์ของร้านค้านี้ จะได้ชื่อโดเมนเป็น www.corubberpillow.lnwshop.com ดังนั้นเราจะต้องคิดชื่อโดเมน และ ประเภทของเว็บไซต์ที่จะจดโดเมนให้กับเว็บไซต์ของเราใหม่ ชื่อเว็บไซต์นอกจากจะสร้างความเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ ช่วยให้ลูกค้าจดจำและยังมีผลทางการตลาดในการทำโฆษณาได้อีกด้วย โดยควรเตรียมชื่อไว้อย่างน้อย 2-3 ชื่อ เพราะหากชื่อที่เราจดโดเมน ซ้ำกับชื่อโดเมนที่มีอยู่แล้ว จะไม่สามารถจดโดเมนชื่อดังกล่าวได้ โดยทั่วไปเราจะใช้บริการจดโดเมนเนมกับบริษัท หรือเว็บไซต์ใดก็ได้ที่เปิดให้บริการจดโดเมนเนมซึ่งถ้าหากเราค้นหาจาก Google จะพบผู้ให้บริการหลาย ๆ ราย แต่ณที่นี้ผู้สอนจะได้นำวิธีการจดโดเมนเนมกับเว็บไซต์เทปช็อปที่เราใช้บริการอยู่ ซึ่งมีขั้นตอน การจดโดเมนเนมดังต่อไปนี้ หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบ และคลิกที่ เข้าสู่หลังร้านแล้ว คลิกที่ปุ่มอัปเกรด คลิกที่บริการทั้งหมด แล้วเลื่อนสกอลบาร์ลงมาจนพบบริการ จดโดเมนเนม แล้วคลิกเลือก เลื่อนสกอลบาร์ลงมาจนพบส่วนการตรวจสอบชื่อโดเมน โดยคลิกให้มีเครื่องหมายกาถูกหน้า .com เนื่องจากณที่นี้เราจะจดทะเบียนโดเมนเนม .com แล้วจึงพิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบในช่องว่าง โดยไม่ต้องใส่ www แล้วคลิกที่ตรวจสอบ หากชื่อที่กรอกมีผู้ใช้แล้ว ระบบจะแจ้งว่าไม่ว่างสีแดง เราต้องกรอกชื่อโดเมนเนมใหม่ และคลิกตรวจสอบอีกครั้ง จนได้ชื่อโดเมนเนมที่ไม่ซ้ำ กับที่มีอยู่แล้ว จะปรากฏข้อความ จดโดเมนนี้ สีเขียว แสดงว่า ชื่อดังกล่าว สามารถจดโดเมนได้ จากนั้นจึงคลิกที่ จดโดเมนนี้ คลิกที่ คลิก Gear to Enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจดโดเมนเนม กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มสั่งจดโดเมนเนม โดยคลิกเลือกร้านค้าของเราในเทพช็อปชื่อโดเมนเนมที่เราเลือกจะแสดงมาอัตโนมัติ เลือกจำนวนปีที่ต้องการจดโดเมนเนม กรอกชื่อผู้ถือครองโดเมน ซึ่ง ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ แล้วจึงคลิกที่ ขั้นถัดไป ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากยังพบข้อผิดพลาด สามารถคลิกที่กลับไปแก้ไข และหากข้อมูลถูกต้อง คลิกที่ยืนยันข้อมูลถูกต้อง สรุปรายการสั่งซื้อ แล้วคลิกที่ ยืนยันการสั่งซื้อ ระบบจะแจ้ง สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าจอช่องทางการชำระเงิน ที่สามารถชำระได้ทางเทเพหรือโอนเงินผ่านทางบัญชีธนาคาร และช่องทางอื่น ๆ ตามที่แสดงไว้ในหน้าจอ นอกจากนี้ เว็บไซต์ จะแจ้งรายการสั่งซื้อ ไปยังอีเมลที่สมัครไว้กับเทปช็อป เมื่อเปิดอีเมลคลิกที่ข้อมูลรายการสั่งซื้อ จะมีการแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อ และช่องทางการชำระเงินให้อีกครั้ง หลังจากนี้เราก็ดำเนินการชำระเงินตามจำนวนเงิน และช่องทางที่ทางเว็บไซต์แจ้งมา แต่อย่าลืมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วยนะคะ ส่วนหลังจากที่เราชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะทำอย่างไรต่อไป ติดตามได้ที่คลิปถัดไป